ท่านก็อาจจะเคยฟังนะครับบางท่านก็อาจจะไม่เคยฟังนะครับ เป็นเพลงเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งนะฮะ xin anh hoa khăn lòng bóng ลายปีผ่านไปหัวใจลงทพลงชีวิตพอเพียงกับสิ่งเหล่านั้น 情。 heart. แอปคาราบาวนะฮะเดี๋ยวก็ฟังต่อเลยก็แล้วกันนะฮะ เอาคาราบาวอีกสักเพลงก็แล้วกันนะครับ Amen. Thank you. คอยนะแรงคอยเป็นเพลงเก่าๆนะครับ ที่อยู่สระบุรีนะครับ